บทที่ 4 อักษรศิลป์ เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวอักษร การจัดรูปแบบข้อความ การพิมพ์อักขระพิเศษ การวางข้อความลงบนผาดในรูปร่าง เวิร์กช็อปการประดิษฐ์อักษรศิลป์ ฝึกปฏิบัติประดิษฐ์อักษรศิลป์นำเสนอผลงานและอภิปราย